สำหรับโมดูลที่ 5 นะคะ โมดูลสุดท้ายในกลุ่มของบุคลากรที่เป็นฝ่ายเทคนิคเนี่ยนะคะ บุคลากรกลุ่มนี้เนี่ยเราจะรวมไปถึงวิศวกรค่ะ ที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องมือด้วย เนื่องจากว่าผู้ที่โอเปเรตเครื่องมือหรือควบคุมเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้องชุดสวิตเชอร์นะคะเครื่องตัดต่อเนี่ยจะไม่มีความรู้ในการซ่อมบำรุงค่ะนะคะทีมงาน ที่เป็นฝ่ายเทคนิคนี้นะคะจะเป็นทีมงานที่เป็นฝ่ายผลิต แล้วก็ฝ่ายหลังการผลิต เราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็น below the line person ค่ะ เรามาดูนะคะว่าตำแหน่งบุคลากรในกลุ่มฝ่ายเทคนิคนี่มีอะไรบ้างนะคะตำแหน่งแรกก็คือหัวหน้าวิศวกรค่ะ จะทำหน้าที่ควบคุมซ่อมบำรุง เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเนื่องจากที่กล่าวมาแล้วว่า ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมกล้องหรือสวิชเชอร์หรือเครื่องผลิตตัวอักษรน่ะนะคะมักจะสามารถควบคุมได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ค่ะ จึงต้องอาศัยวิศวกรในกลุ่มนี้นะคะช่วยดูแลนะคะตำแหน่งต่อมาคือผู้กำกับเทคนิคนะคะจะทำหน้าที่ดูแลบุคลากรฝ่ายเทคนิคทั้งหมด รวมถึงงบประมาณและเครื่องมือที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสัญญาณ การบำรุงรักษาเครื่องมือค่ะ ตำแหน่งต่อไปคือผู้กำกับแสงนะคะ ผู้กำกับแสงเนี่ยมันจะมีทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ซึ่งตำแหน่งเนี้ยถ้าเป็นกองถ่ายขนาดใหญ่ถึงจะแยกผู้กำกับแสงออกมานะคะตำแหน่งต่อมาคือช่างภาพค่ะ บางครั้งเราเรียกว่าวิดีโอกราฟเฟอร์นะคะทำหน้าที่ควบคุมนะคะเราเรียกง่าย ๆ ช่างภาพนะคะ ก็จะต้องถ่ายทั้งในสตูดิโอนอกสตูดิโอในกองถ่ายขนาดเล็กเนี่ยช่างภาพเนี่ยจะต้องทำหน้าที่นะคะตำแหน่งต่อมานะคะคือวิศวกรโทรทัศน์ค่ะ บางครั้งเราเรียกว่าวิดีโอเอนจิเนียร์เขาจะทำหน้าที่ปรับแล้วก็ควบคุมคุณภาพของภาพนะคะ บางครั้งเนี่ยต้องซ่อมบำรุงด้วยค่ะตำแหน่งต่อมานะคะคือผู้ตัดต่อลำดับภาพก็ อย่างที่เรารู้ทั่วไปคือเขาก็จะต้องสร้างสรรค์งานออกมานะคะ ทั้งภาพและเสียงให้ออกมาเนี่ยดูดีนะคะตำแหน่งต่อมาก็คือผู้ออกแบบเสียงค่ะ ผู้ออกแบบเสียงเนี่ยจะทำหน้าที่ออกแบบเสียงเพื่อให้รายการโทรทัศน์เนี่ยออกมาสมบูรณ์ เช่นเสียงในละคร เสียงของงานเชิงพาณิชย์นะคะ ซึ่งในบางตำราจะบอกว่าบุคลากรคนนี้จะอยู่ในกลุ่ม above the line ค่ะ แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะ ตำแหน่งต่อมาคือวิศวกรเสียงนะคะ บางครั้งเราจะเรียกว่า audio technician ค่ะจะทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ควบคุมเสียงทั้งหมดในการผลิตรายการโทรทัศน์ค่ะวิศวกรซ่อมบำรุงนะคะก็จะมีหน้าที่ซ่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือทั้งหมด แล้วก็เครื่องมือที่มีปัญหานะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราออกไปถ่ายในที่ที่มีอากาศร้อน นะคะอากาศชื้นนะคะจะมีผลต่อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากนะคะเราจะต้องมีวิศวกรกลุ่มนี้เนี่ยติดตามไปกองถ่ายด้วยค่ะ เราสรุปกันง่ายๆเลยนะคะว่าถ้าทีมงานที่ไม่ใช่ฝ่ายเทคนิคคิดง่ายๆเลยค่ะมันจะมีบุคลากรที่เป็น above the line บางส่วน แล้วก็ below the line บางส่วน ให้รู้ว่าบุคลากรทั้งสองกลุ่มเนี้ยเขาเป็นบุคลากรที่ไม่ได้จับเครื่องมือ ไม่ได้โอเปเรตไม่ได้ควบคุมนะคะ กับทีมงานที่เป็นฝ่ายเทคนิคนะคะ เราจะเห็นว่าจะเป็นบุคลากรกลุ่มที่ต้องจับ ต้องโอเปเรตนะคะเครื่องมือ ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มการผลิตที่ทำโปรดักชันหรือว่าบุคลากรที่ทำโพสต์โปรดักชันนะคะสำหรับ การเรียนของเรานะคะมาถึงโมดูลสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนเนี่ยสามารถกลับไปดูทบทวนในทุกๆบทได้ แต่ละบทนะคะมันจะเป็นพื้นฐานของบทต่อไปนะคะ ถ้าสังเกตดีๆ เรามาถึงจุดหนึ่งที่เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะทำงานในกระบวนการการผลิตงานโทรทัศน์นะคะหรือวิทยุกระจายเสียง หรือจะเป็นงานภาพยนตร์เนี่ยการฝัน ก็คือการวางแผนก่อนการผลิตนั่นเองค่ะ